ไม่เคยซื้อเป็ดตันมานานแล้วเพื่อนๆ ขอจัดหน่อยนะวันนี้ เอาละผม สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สล็อต PG นะครับอยู่กันที่เกมกำนันหญิงนะเพื่อนๆวันนี้นะครับจัดงบมาที่ 7,542 บาทนะฮะจะซื้อเบ็ดตันนั่นเอง ไม่ต้องแปลกใจนะฮะเบ็ดตันเบ็ดร้อยนะซื้อ 7,500นะครับผม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 โจรชายโอ้โหไม่ไม่ให้คาแถวแรก เย็ดแค่เจ็ดพันห้าได้มาพันสามนะตอนนี้ เหมือนจะมีงานแปลก ๆ นะเพื่อน ๆ คูณสิบหกไหลไหมครับ โอ้โห น่าจะเกลือว่ะเพื่อน วายมาครับ สวยงามครับแบบนี้ เย็ดแค่หมื่นสาม ยังไงต่อหมื่นสามมาแล้ว โอ้โห คูณหกสิบสี่ อุ้ยหมวกไม่มาแถวสามขาดหมวกใบเดียวอ่ะเพื่อนๆแถวสามหมวกไม่มา ถ้ามาคือจบนะเจ็ดพันห้ากำไรแล้วครับทุกคนโอ้โหลุ้นแบบใจจดใจจ่อมาก เย็ดเป็ด สวยงามดีครับ สวยงามดีครับ วายมาวายมาไหลต่อครับแถวสามมีวายไหลไหมไหลไหมครับ ไม่ไหลครับ จบแล้วหมื่นหนึ่งโอ้โหแต่สวย แต่สวยอยู่ สุดจัดครับกำนันบอกนะ ไม่ใช่ประหลัดนะฮะเพราะวันนี้อยู่ที่กำนันพีจีนะผม เอาวะดอกสุดท้ายยังไงครับจ่ายต่อไหมยังได้อีกดอกหนึ่งสี่ร้อยแต่ไม่ไหลแล้วนะครับ สิ้นสุดที่สามหมื่นสองนะโอ้โหไม่ผิดหวังเลยนะครับ เล่นเบ็ดตันนะครับ ไม่ใช่ดิซื้อเบ็ดตันนะฮะเบ็ดร้อยนะเจ็ดพันห้ากำไรนะะเห็นเห็นแล้วนะเพื่อนๆ 20,000กว่าบาทแล้วนะฮะ หลังหน้ากระดานแล้วไปกันต่อครับ สเกตเตอร์ 3 ตัวครับ เข้าฟรีเกมเบ็ดตันเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวรู้เรื่อง รอบนี้นะฮะ ลองดูอีกรอบหนึ่งตอนแรกว่าจะปิดคลิปนะฮะ แต่ขับใครขับคาเหมือนแม่งแจกอยู่ เอาต่อสักหน่อยนะฮะ ดูกันครับ ยังไงครับเพื่อนๆ มาแล้วครับคูณ 16 ไหลปืนต่อสวยงามครับ ไหลคิวต่อครับ แล้วก็ไม่ไหลเลยฮะ ได้ 920 โอ้โห น้อยจังวะ วายมาไหลเอ ไหลเอ ได้หมวกหรือเปล่า ไหลเอโอ้โห ชุดนี้ครับ5,007ดุงขี้ไม่ไหลแล้วครับ อู้ยังตามอยู่นะ 7,500 นะครับ ยังตามอยู่นะ ตามอีก เกือบ 5,000 เลยเหรอวะ 5,000 โดยประมาณนะครับ ถึงไหมนะ สองทีสุดท้าย ได้อยู่แสดงว่าไม่ได้ กำไรครับหนึ่งร้อยครับโอ้โหเริ่มเสียวรอบนี้ เสียวจริงครับโอ้โหซื้อเจ็ดพันห้าได้มาหนึ่งร้อยบาทนะเพื่อนๆโอ้โหเสียวเสียวสัตว์โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับกำนันหญิงในค่ายพีจีนะฮะใครอยากมาที่เดียวกับผมนะฮะเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนะเพื่อนๆ ไปที่โพสต์ปักหมุดได้เลยนะครับ ทักหาแอดมินรับโปรรับเลยทันทีนะครับอย่าลืมทักหาแอดมินแล้วก็ไปที่โพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะเพื่อนๆสำหรับสล็อต PG วันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เกมต่อไปเกมหน้านะครับ อยากให้เล่นเกมไหนนะ คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะครับ ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะ